ทนที่ความคิดสร้างสรรค์ก่อนการพัฒนาสื่อเสียง ในบทนี้เราว่ากันด้วย เรื่องการสร้างแผนที่ความคิดและการไตร่ตรองก่อนจินตนาการวาดเสียง ซึ่งเรื่องของแผนที่ความคิดสร้างสรรค์ก่อนการผลิตสื่อเสียงนั้น สามารถแบ่งได้ในส่วนของขั้นตอนการเตรียม โดยเริ่มจากกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์สื่อเสียง รวบรวมข้อมูล เรียนรู้เนื้อหา สร้างความคิด รูอุ๋มขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์สื่อเสียงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุด เพราะสื่อใด ๆ ในโลกนี้ หากขาดการพิจารณาถึงข้อนี้ ต่อให้สร้างสรรค์แค่ไหนก็ไร้ซึ่งแก่นของสาร เปรียบเสมือนคนสร้างบ้านที่มีฝีมือมาก และสร้างเก่งเสร็จไวแต่ไม่ตรงใจผู้อยู่ เพราะไม่ศึกษาความต้องการของเขาก่อน ชั้นใดก็ชั้นนั้น การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สื่อเสียงก็เช่นกัน ควรต้องกระทำก่อนสิ่งใด ๆ เลยด้วยซ้ำ ต่อมาคือการรวบรวมข้อมูล หากเราไม่มีข้อมูลทางวิชาการเลย สื่อเราจะไม่มีน้ำหนัก ควรมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ว่าแบ่งเป็นสองแบบ คือแบบปฐมภูมิ กับทุติยภูมิปฐมภูมิคือการไปเก็บข้อมูลจากแหล่งที่ 1 ไม่ใช่ 2 หรือ 3 นั่นหมายถึงว่า ไม่ผ่านใครเลย เราได้ข้อมูลนี้โดยตรง ไม่ได้นำมาจากแหล่งอ้างอิงใดทั้งนั้น เช่น ข้อมูลจากนักแสดงคนนี้ก็ไปสัมภาษณ์นักแสดงคนนั้นเลย ซึ่งถ้าได้จากแหล่งปฐมภูมิได้ยิ่งดี เพราะน่าเชื่อถือที่สุด หลังจากได้ข้อมูลมาครบถ้วนตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้แล้ว เราผู้สร้างสื่อด้วยความคิดสร้างสรรค์ เราก็ต้องเรียนรู้เนื้อหา เพื่อดูว่าจะนำเสนอส่วนไหน และรูปแบบใดได้บ้าง ซึ่งก็ต้องมีจำนวนข้อมูลที่พอเหมาะ และรูปแบบก็ต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วย ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างความคิด ซึ่งขั้นนี้จะเรียกว่า ระดมสมองนั่นเอง ซึ่งการระดมสมองจากทีมงานที่ทำทุกคน จะทำให้เราได้ทราบว่า เราต้องนำเสนอสื่ออย่างไร การพูดคุยกันหรือถกเถียง คือว่าจะทำให้ได้เนื้อหาและข้อมูลที่มากขึ้น ยิ่งทำบ่อยๆ ยิ่งดี โดยขั้นตอนสุดท้าย จะประกอบไปด้วยการห้ามวิจารณ์ การคิดโดยอิสระ การเน้นปริมาณ และการกระตุ้นความคิดอย่างต่อเนื่อง หากทำได้อย่างนี้ ก็จะเห็นแผนที่ความคิดที่มีการไตร่ตรองก่อนจินตนาการวาดเสียงแล้วล่ะค่ะ